จริยธรรมและการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม สำหรับหัวข้อนี้นะครับ ขออนุญาตแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือจริยธรรมในการใช้สารสนเทศกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศนะครับ มาดูเรื่องจริยธรรมก่อน จริยธรรมตรงกับความหมายภาษาอังกฤษคืออะไรครับ ethic นะครับ ethic แปลว่าอะไร จริยะหรือสิ่งที่ควรประพฤติส่วนธรรมก็ชัดเจนแล้วครับ คือคุณงามความดีหลักปฏิบัติตามคำสอน ฉะนั้นจริยธรรมก็คือหลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัตินะครับและถามว่าจริยธรรมในทางสารสนเทศ ต้องมีหลักปฏิบัติอะไร มาดูกันนะครับ หลักปฏิบัติในทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 ประเด็น นะครับ เรียกว่าป่าป้าป่าป้านะครับ P ตัวแรกมาจากคำว่า privacy หรือความเป็นส่วนตัว A มาจากคำว่า accuracy หรือความถูกต้อง P ความเป็นเจ้าของหรือ property และ A ตัวสุดท้ายคือ accessibility นะครับ คือการเข้าถึงข้อมูลเรียกรวมสั้นๆว่าป่าป้านะครับ มาดูีละข้อนะครับ information privacy หมายความว่าไงครับ หมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่เป็นพลเมืองดิจิทัล มีสิทธิ์ที่จะอยู่ตามลำพัง มีสิทธิ์ที่จะควบคุมข้อมูลตัวเองทุกอย่าง เช่นบน Facebook สามารถกำหนดค่าความเป็นส่วนตัว ให้ทุกคนเห็นเป็นสาธารณะหรือเพื่อนเห็นข้อมูลของเราเท่านั้น อันนี้มนุษย์ทุกคนถือว่าเป็นปัจเจกนะครับ สามารถควบคุมข้อมูลนะครับให้เห็นได้ ต่อไปนะครับ information accuracy หมายถึงอะไรครับหมายถึงการจัดทำสารเทศให้มีความถูกต้อง หมายความว่าต่อไปนี้เวลา เราจะนำข้อมูลอะไรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนำเข้าในอินเทอร์เน็ตนะครับ ฉะนั้นข้อมูลของใครถูกต้องก็แสดงว่าเรามีจริยธรรมนะครับ ต่อไปนะครับ information property คือการถือกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินนะครับ หมายความว่าไงครับ โดยส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์รถยนต์ เป็นทรัพย์สินนะครับ แต่ถามว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือ property ในทางจริยธรรม สารสนเทศเนี่ยครับ เช่น บทเพลง ความรู้เทป ซีดีลอมที่ได้รับการบรรจุนะครับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ แล้วก็นำเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ต เหล่านี้ถือว่าทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ฉะนั้นหมายความว่าคนอื่นไม่สามารถละเมิดได้ เช่น เราแต่งเพลงหนึ่งเพลงแล้วนำขึ้น YouTube คนอื่นก็ไม่สามารถนำไปแก้ไข ได้ถ้าเราไม่อนุญาต และสุดท้ายครับ information accessibility นะครับ A ตัวสุดท้าย หมายความว่าไง หมายความว่าเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานนะครับในการเข้าถึงสิทธิ์ตามระดับชั้น เช่นเราใช้ระบบไทมุกนะครับก็จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทำแบบทดสอบได้ แต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขคะแนน แก้เกรด หรือแก้เนื้อหาได้ อันนี้พวกเราคงเข้าใจดีว่าพลเมืองดิจิทัลเนี่ยครับจะมีสิทธิ์ในการเข้า ถึงนะครับข้อมูลที่หลากหลายสิทธิ์ต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และเป็นการป้องกันข้อมูลความเป็นสูญหายนั่นเอง สรุปจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือปาป้าประกอบด้วย 4 ประการดังนี้ 1. ความเป็นส่วนตัว privacy 2. ความถูกต้อง accuracy 3. ความเป็นเจ้าของ property และ 4. การเข้าถึง accessibility นะครับ ถ้าใครมีจริยธรรมครบ 4 ข้อแสดงว่าผู้เรียนเป็นผู้มีจริยธรรมในการใช้สนเทศอยู่แล้วนะครับ มาดูหัวข้อการลอกเรียนวรรณกรรม plagiarism ให้ดูข่าวตรงนี้ครับ Daily News ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ดูข่าวสิครับว่าเป็นข่าวอะไร จุฬาถอนปริญญาเอก ดร สุประชัย ฐานลอกวิทยานิพนธ์ โดนประเดิมรายแรกผิดจริยธรรมทางวิชาการ การขโมยงานวิจัยถือว่าเป็นการลอกเลียนวรรณกรรม ในความหมายของภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า plagiarism plagiarism เนี่ยนะครับมันเกิดมาจากอะไรครับ เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับทำให้เราเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันการนำความคิดหรือผลงานคนอื่น โดยไม่ได้ใช้หรือไม่ได้อ้างอิงเนี่ยนะครับ ก็ทำได้ง่ายขึ้น จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ โดยวัฒนธรรมตะวันตกนะครับ มีความเข้มงวดเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการจรกรรม ทางวรรณกรรมเลยทีเดียวนะครับแพคเจอริซึมนะครับในฝั่งตะวันตกเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมทางวิชาการนะครับ ซึ่งเป็นการขโมยความคิดคำพูดการเขียนของผู้อื่นมา โดยใช้มิได้ล่างอ้างอิงหรือแหล่งที่มานะครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่มาจากวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรีงานประดิษฐ์ต่างๆ ถ้ามีการนำ ของผู้อื่นมาใช้นะครับ เปรียบเสมือนว่าเป็นงานของตนเหล่านี้นะครับ ถือว่าเป็นการแพคเจอริซึมเราเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมครับ ตั้งแต่นำผลงานของอื่นโดยมาใช้ หรือเราโดนคนอื่นนำผลงานของเราไปใช้ มาดูนะครับว่าสตินะครับการคัดลอกผลงานทางวิชาการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณร้อยละ70 ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า ร้อยละ 1 0บถึงของสารนิพนธ์หรือเวทีนิพนธ์นะครับ มีข้อมูลที่ชี้ว่าเข้าข่ายการคัดลอกนะครับ ผู้วิจัยตรงนี้เขาเรียกว่า h e x c a m เมื่อปี 2005 เห็นไหมครับ ถ้าเราใส่เครื่องหมายอัญประกาศนะครับ คือใช้คำพูดเปิดและก็ปิดข้อความและบ่งบอกข้อความ ข้อมูลตรงนี้ว่ามาใครเป็นผู้เขียน ใครเป็นผู้แต่งเหล่านี้ครับ เราถือว่าไม่ได้ลอกเลียนวรรณกรรมนะครับ เพราะรู้ว่าใครเป็นคนวิจัยหรือบอกมาว่าเป็นผู้แต่งเป็นใคร รูปแบบการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับ พบเยอะแยะมากมายหลายวิธีนะครับ อย่างแรกมาดูเลยนะครับ เคยไหมฮะอย่างแรกคัดลอกและตัดปาก copy and paste นะครับสองเปลี่ยนคำอันนี้เปลี่ยนคำนะครับ ใกล้เคียงกินเป็นรับประทานอะไรสักนี้นะครับ หรือการลอกเรียนโดยเปลี่ยนสำนวนสไตล์ อันนี้ก็เป็นสไตล์แพคเจอริซึมก็ถือว่าเป็นรูปแบบการลอกเรียนวรรณกรรมอย่างหนึ่งนะครับ หรือการลอกเรียนความคิดเห็นผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นไอเดียแพคเจอริซึมนะครับ หรือบางคนลอกเรียนวรรณกรรมในรูปแบบคือให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับแหล่งที่อ้างอิง หรือเป็นประเภทที่ส่งผลงานชิ้นเดียวไปเผยแพร่มากกว่าหนึ่งแห่ง เคยไหมครับ ส่งงานชิ้นเดียวไปหลายที่ไปให้อาจารย์หลายคน อันนี้ก็ผิดนะครับ ถือว่า ว่า multiple submission หรือ self plagiarism นะครับ ไม่ควรทำ การนำภาพตารางแผนภูมิข้ออื่น โดยไม่อนุญาตหรือไม่อ้างอิงอันนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับ มาดูนะครับ วิธีการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรมทำยังไงได้บ้าง อย่างแรกเลยครับ ผู้เรียนควรจะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจถ่องแท้อ่านหนังสือหลาย ๆ เล่มครับแล้วจะช่วยให้สามารถคิด เขียนผลงานด้วยสำนวนของภาษาตนเองได้ อย่างเช่นงานมอบหมายสำหรับวิชานี้นะคะ คือการรู้ยิ่เช่า ให้ไปกำหนดปัญหา และสถานการณ์ในชีวิตประจำวันต้องทำไงครับ ต้องไปค้นคว้าอ่านหลายๆแหล่งครับ อ่านหนังสือหลายๆ เล่ม อ่านเว็บไซต์หลายเล่ม แล้วก็ประเมินสารเทศซะ แล้วก็ทำการเขียนเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาตนเองนะครับ หากจำเป็นที่จะต้องนำมาอ้างอิง วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบในงานเขียนของเราต้องทำยังไงครับ ควรใส่เครื่องหมายอัญญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูดตรงที่เราคัดลอกนะครับ เพื่อบ่งบอกว่าผลงานหรือผู้แต่งตรงนั้นใครเป็นเจ้าของ แค่นี้แหละครับ ก็ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการลอกวรรณกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ มันมีกรณีศึกษาครับ อย่างแรกเลย สภามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มีมติเพิกถอนดุษฎี บัณฑิตปริญญานะครับเอกที่มีคนจบไปแล้ว 2 ปีนะครับ สาเหตุจากการลอกเรียนวรรณกรรมนั่นเอง ซึ่งสื่อต่างประเทศนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้เราอาจจะเดินดินกินข้าวแกงธรรมดา แต่ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเช่น กรณีที่2ประธานาธิบดีฮังการีได้ลาออกเนี่ยครับเพราะ โดนข้อหาคัดลอกวิทยาผลระดับปริญญาเอกนะครับ ดังนั้นอันตรายมากเลยนะครับ แล้วถามว่าในปัจจุบันนะครับ เทคโนโลยีก้าวไกลไปมาก มีวิธีการตรวจสอบการลอกเรียนวรรณกรรมในเว็บไซต์หรือข้อมูลแหล่งังไงมีครับ ซอฟต์แวร์อย่างแรกก็คือ Deja Vu นะครับ หรือ Turnitin ดูกระบวนการสิครับ ผู้เรียนทำอะไรถ้าจะทำการตรวจสอบในภาพเจน ชัดเจนว่าเรานะครับตรวจสอบการอ้างอิง หรือลอกเรียนวรรณกรรมนะครับโดยตรวจสอบความคล้ายครับเทอร์นิตินจะแสดงผลทันทีเลย เมื่อผู้เรียนป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือเนื้อหาเข้าสู่ระบบนะครับเห็นว่าข้อมูลจากตรงนี้มีความคล้ายถึงร้อยละ 69 แสดงว่าคัดลอกมานะครับในขณะเดียวกันนะครับทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่าอัคราวิสุทธ์นะครับ เพื่อใช้ในการตรวจสอบงานเขียนว่ามีความคล้ายระดับใด อันนี้สามารถขอใช้ฟรีนะครับ ผลเสียของการลอกเรียนวรรณกรรมเนี่ยนะครับ เกิดอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยครับ เราจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและเสียความน่าเชื่อถือนะครับ ถ้าอยู่ในงานของภาคราชการนะครับ ก็อาจจะเดิน ทำโทษทางวินัยโดนระงับความดีความชอบได้หรือไม่ได้เลื่อนขั้นนั่นเอง หรือสุดท้ายอันนี้น่าเสียหายมากที่สุดคือ โดนฟ้องร้องค่าเสียหาย ขึ้นไฮไลท์ตัวสีแดงเลยนะครับว่าเวลาที่มีการคัดลอกแปลหรือสรุปความที่เป็นผลงานของคนอื่นต้องอ้างอิงทุกครั้ง ถ้าเราทำได้ตามนี้ เราก็เป็นผู้มีจริยธรรมในการใช้สนเทศละครับ